ดีๆนะมามามาจัดมาสวยเคด้วยไหลๆเปล่า โอ้โหไม่ไหลคิวช่องแรกไม่เข้าแม่งเข้าเคด้วยสวยที่เจเต็มกราบไปดอกนี้ว่าไงต่อไหลๆหรือเปล่าผมเอาแล้ววานอย่างนี้การันตีกันแต่วันดีรออะไรอะรออะไรอะรออะไรโอ้โหไหลๆไปไหลๆไปไหลๆจำแจมครับผม จังหวะนี้เอาเรื่องอยู่ถือมาดีเพื่อนมามามาขอดีๆนะขอดีๆนะโอ้โหสกิลเตอร์มันละสองตัวขอสกิลเตอร์สี่ตัวไปเข้าฟรีเกมนะเกมนี้ อ ไปไงต่อไม่ไหลวะไม่ไหลวะหรือว่าต้องจัดฟีเจอร์วะนะเพื่อนหรือว่าต้องจัดฟีเจอร์วะเพื่อนว่าไง เอาไงดี ทรงเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากที่เห็นเดี๋ยวตอนนี้ โอ้โหไหลเลยไหลเลย ไหลรัวรัวเลยไหลลงรัวรัวเลยเช็ดโคกเอาหน่อยผมว่าทรงไม่ค่อยดีนะเพื่อนทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โห ทีก็แตกสโตเบาเบ็ดสิบเบ็ดสิบแม่งแตกมาแบบบาทเดียวเนี่ยเกินไปมาไม่ไหวแล้วไม่ขอยักขยับไปเบ็ดเอ่อยี่เลยแล้วกันนะเบ็ดยี่ไปเลยเบ็ดโปรดผมมาเบ็ดยี่อย่าทำให้เราผิดหวังนะ โหลจำจำหน่อยเด้อเบ็ดยี่ก็ส่งมาไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยเออสิบมาครึ่งกราบไปดอกนี้แล้วไปไงต่อไหลๆหรือเปล่า ไหลๆไปดิครับรออะไรแล้ววายช่องสามอย่างนี้วายช่องสามอย่างนี้ก็ไหลๆต่อไป สวยผมเอาเรื่องมาแล้วมาแล้ว ส่งเริ่มมาแล้วสเก็ตเตอร์มาสามตัวขาดอีกตัวหนึ่งมาผมว่าส่งเริ่มมาดีแล้วเพื่อนส่งเริ่มมาดีแล้วไหลๆหรือเปล่าไหลๆหรือว่าจังหวะนี้ ไม่ไหลโอ้โหแล้วเคด่วนมาขึ้นกราวแล้วไปไงต่อไปไงต่อไหลๆต่อไปดีรออะไรแล้ววายช่องสามอย่างนี้วายช่องสามอย่างนี้ไม่รอเละเอ้ยไม่รอช้าครับผมขาดไปดีหูรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วจังหวะนี้นะเพื่อน รางวัลก็อย่างก็ตัวก็ได้มา 420 บาทผมเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดบอกเลยไปเขาจะไปเบ็ดสามกันต่อมาถึงเบ็ดสามสิบนะเพื่อนมาถึงเบ็ดสามสิบนะครับผมเออเคยดือมาแล้วโอ้สเกตเตอร์มาแล้วเพื่อนจะได้เข้าฟีเกมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสเกตเตอร์มา3ตัวแล้วไหลซะด้วยโอ้โหแตกรัวๆบอกเลยว่าแตกรัวๆแล้วสเกตเตอร์มาแล้วมตัวขวาหนึ่งตัวมาเข้าฟีเกมจัดไปดีโอ้โหมาดีทรงมาดีจัดเมื่อทรงมาดีจัดครับผม ได้เข้าฟรีเกมจนได้นะเมื่อนะ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 พีสปินมารู้สึกว่าจะไม่ค่อยแตกเลยนะฮัลโหลหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสองสปินสุดท้ายแล้วสองสปินสุดท้ายแล้วดีเอาดีทรงไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้ทรงไม่ค่อยดีโอ้โหยังแตกอยู่พึ่งครับยังแตกอยู่ได้อยู่ไปไหลละโอ้โหไม่ไหลซะด้วย เช็ดโค้กเสียดายมันรู้ดันได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยสองร้อยยี่สิบห้าบาทเองอ่ะโอ้โหเกินไปเออแต่นั้นดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะมันนะถือว่าแจ๋วอยู่ครับผม มาดีมาดีมาแตะนอกเกมเอาก็ได้ มาแตะนอกฟีเอาก็ได้ ในฟรีไม่แตกให้ก็แตกนอกฟรี เอานะเคด้วยโอ้โหเคดูช่องสามไม่เข้าอีกฮึบโอ้โหเมื่อกี้สเกตเตอร์เต็มเลยแต่มันไม่เข้าฟรีเกม ผมรู้ไม่ทันกดเร็วไปหน่อย กดเพลินไปหน่อยนะเมื่อนะ เออ วายไหลๆไปดิครับ ไปไงต่อ ไปไงต่อ เจมา ไปไงต่อ ผมจังหวะนี้ โอ้โหวายเต็มเลยวายเต็มอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้เลยตะลุยมีรออะไรอ่ะเพื่อนรออะไรอ่ะ มาดิขา รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้ว ก้อนใหญ่ก้อนโตไปอีกหกร้อยสามสิบเก้าบาทนะเอาเรื่องครับผมไปขอจะไปเบ็ดสี่กันต่อเลย รออะไรครับว่ายังไงกันต่อ ผมว่ายังไงกันต่อจังหวะนี้ คิดดูช่องแรกไม่เข้าอีกแล้ว ไม่ขาดช่องเดียวตลอดไม่ขาดช่องเดียวตลอด ไหลไหลโอ้โหมีตัวม่วงช่องแรกไม่เข้าเมื่อกี้ไม่งั้นไหล ตัวแพงซะด้วย ตัวแพงซะด้วย นี่ช่องแรกไม่เข้าอีกแล้วดูเห็นบ้านเพื่อนแม่ง แม่งขาดช่องเดียวหลายรอบแล้วโอ้โหโมโหจัดอ่ะจริงเสียดายอ่ะนี่ดูดิเอเอขาดช่องแรกจริงๆเห็นปะช่องแรกนี่มีปัญหากับผมนะเนี่ย ไอช่องแรกนี่มีปัญหาของผมหลายรอบละ มามามาขอยนี้ขอยสักหน่อยขอยเออสเกตเตอร์ เข้าเฉย อย่างนี้ ก็แจ่มดีมันต้องอย่างนี้ดิวะกำลังจะพูดเลยว่าขอเข้าสเกตเตอร์อีกสักรอบ เข้าเฉยเลยนะ เมื่อนาเอาเรื่อง รอบนี้ขอดีๆนะ สเกตเตอร์รอบนี้ขอดีๆเด้อขอจำจำแหลมแหลมว้าวไปเลยมา เออไหล ๆ หรือเปล่าจังหวะนี้ เออ เคด้วยไหลไปดีแล้วเอ เอ ช่องสามว่าไงอู๋แล้ววายมาอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้แลตะลึงครับรออะไรอ่ะอารามแท้ แลตะลึงไปเลยโอ้โหเต็มกราฟไปสองดอก เต็มกราไปสองดอกรูรูอย่างนี้ก็แจ่มแหนมว้าวลยเพื่อนอ้าวเอาเรื่องของผมไปเช็ดโค้กจังหวะนี้ซูเปอร์เมกาไป 4 6 0ดบาท เอาเรื่องจัดจัดสองดอกรู้เรื่องเลยสองดอกรู้เรื่องเลยหมดฟรีนี้พักเลยดีกว่า ได้กำไรแล้วนะ ได้กำไรเยอะพอสมควรแล้วผม นี่ไงแล้วไหลต่อสะดุดระวาช่องสองนี้ ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วรออะไรอ่ะ ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วโหตัวคูณพุ่งไปคูณปดแล้วเพื่อน ตัวคูณคือพุ่งทะยานเกินฟ้าไปแล้วนะมันนะเออแล้วคิวมาอย่างนี้ไปไงต่อไหลๆหรือเปล่าไหลๆด้วยเคด้วยไปดีรออะไรครับ ผมตัวคูณแบบตัวคูณยี่สิบสองอ่ะเฉดโคตัวคูณโคตรดีเอาเรื่องจะจัดในสองสป์สุดท้ายมาสป์สุดท้ายว่าไงหมดกองแล้วหรือเปล่าโอ้ยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะยัง่ได้อยู่วะเออแต่หมดกองไปแล้วเพื่อนได้หมดกองไปแล้วนะครับ ผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยได้มาทั้งหมดเท่าไหร่